iPad รุ่นที่ 8 iPad Air รุ่นที่ 3 แล้วก็ iPad Air รุ่นที่ 4 3 รุ่นนี้มีคนถามเข้ามากันเยอะมาก ว่าเราควรจะซื้ออะไรควรจะรออะไร มีอัปเดตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องของ iPad ณนะ ช่วงนี้นะครับเดือนสิงหาคมผมสรุปข้อมูลให้ฟังตามมาชมกันได้เลยครับผม สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับวันนี้จะสรุปข้อมูล iPad ให้ได้ฟังกัน ในปัจจุบันนะครับรุ่นล่าสุดที่เปิดขายก็จะมี iPad รุ่นที่7นะครับเปิดตัวเมื่อกันยายน 2019 iPad mini รุ่นที่ 5 เปิดตัวมีนาคม 2019 iPad Air รุ่นที่ 3 เปิดตัวมีนาคม 2019 แล้วก็ iPad Pro ปี2020 เปิดตัวไปเมื่อมีนาคม 2020 นะครับ iPad Pro เป็นรุ่นล่าสุดที่เพิ่งออกมา ผมคิดว่าจะไม่มีเวอร์ชันใหม่เร็วๆ นี้นะครับ ถ้าใครจะซื้อฝั่งของ iPad Pro สามารถซื้อได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น iPad Pro 2020 หรืออาจจะเป็นรุ่นที่เก่ากว่านั้นคือ iPad Pro 2018 นะครับ ถ้าเป็นรุ่นที่ลดราคานะครับของฝั่ง iPad Pro 2018 เราก็สามารถซื้อหาได้เช่นกันนะครับ ต่อมาครับในฝั่งของ iPad mini ที่มีข่าวลือค่อนข้างที่จะน้อยมากครับ แล้วก็ไทม์ไลน์การอัปเกรดของ iPad mini นั้น ไม่ได้มีการอัปเกรดแบบสม่ำเสมอ มันก็เลยทำให้ความเป็นไปได้ในการที่ทาง Apple จะปล่อยอัปเกรดใน iPad mini เวอร์ชันใหม่หรือว่า iPad mini รุ่นที่ 6 นั้นเร็วๆนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับ ต่อมาฝั่งของ iPad รุ่นที่ 8 iPad รุ่นที่ 8 นั้นจะเป็นซีรีส์ที่จะต่อจาก iPad รุ่นที่ 7 นะครับที่ผมถืออยู่ในมือนี้ก็คือ iPad รุ่นที่ 7 เครื่องนี้ครับเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี 2019 ซึ่งมาพร้อมการเปิดตัว iPhone 11 แล้วก็ Apple Watch กันยายนของปีที่ผ่านมานะครับถ้านับเวลานะถึงตอนนี้ก็ใกล้ที่จะครบ 1 ปีแล้วนะครับสำหรับ iPad รุ่นเริ่มต้นนั้นจะมีการอัปเกรดทุกๆ ปีถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้ว 2019 iPad รุ่นที่ 7 2018 ก็เป็น iPad รุ่นที่6นะครับแล้วก็ข่าวลือล่าสุดบอก บอกว่า iPad รุ่นที่ 8 นั้น จะมีการเปิดตัวในวันที่ 7 กันยายน ที่กำลังจะถึงนี้ นะครับ ซึ่งจะเปิดตัวพร้อมๆ กับ Apple Watch Series 6นะครับ โดยการเปิดตัวของ 2 อุปกรณ์นั้น จะอยู่ในรูปแบบของจดหมายข่าว แต่ว่าถ้า ผ่านไปอีกสักเดือนหนึ่งในข่าวลือเดียวกันครับบอกว่าในช่วงประมาณวันที่ 12 ตุลาคมนะครับถึงจะมีงานเปิดตัว iPhone 12นะครับในรูปแบบของการจัดงานนะครับจะเป็นงานแบบ Keynote คล้ายๆ กับที่เราได้เห็นในงาน WWDC นะครับอ่ะอันนั้นก็ค่อยไปว่ากันในเรื่องของฝั่งของ iPhone นะครับดังนั้นสรุปง่ายๆนะตรงจุดนี้นะครับถ้าใครอยากจะซื้อ iPad รุ่นที่ 8 หรือว่าใครกำลังลังเลว่าจะซื้อ iPad Air รุ่นที่ 3 เลยไหมหรือว่ารอ iPad Air รุ่นที่ 4 หรือว่าจะเลือก iPad รุ่นที่8นะครับผมสรุปให้ดังนี้ครับแนะนำว่าให้รอเดือนกันยายนนี้นะครับที่บอกว่ามีข่าวหรือว่าวันที่ 7 นั้นจะมีการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่นะครับให้เรารองานตัวนั้นออกมาก่อน ถ้าจะซื้อ iPad Air รุ่นที่3ชะลอไว้ก่อนครับนะตอนนี้นะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อ iPad รุ่นที่ 7 ก็บอกครับว่าควรชะลอเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่า iPad รุ่นที่ 8 นั้น ใกล้จะถึงกำหนดครบรอบที่จะมีการอัปเกรดแล้ว iPad รุ่นที่ 8 นะครับ ถ้ามีการอัปเกรดจริง ๆ CPU ปัจจุบันสำหรับ iPad รุ่นที่ 7 นั้นใช้ชิป CPU A10 Fusion ส่วน iPad Air รุ่นที่ 3 นะครับ จะใช้ชิป CPU A12 จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพนั้นของ iPad 7 กับ iPad Air 3 ต่างกันค่อนข้างเยอะชิปคนละตัวเลยนะครับ ผมคิดว่าการมาของ iPad รุ่นที่ 8 นะครับ ถ้าจะอัปเกรดเป็น CPU ที่จะใช้ได้ ก็คงจะอยู่ที่ไม่เกิน A12 Bionic นะครับ ถ้าจะมาใช้แค่ A11 ธรรมดาผมคิดว่าน่าจะเก่าไปละ ทาง Apple น่าจะอัปเกรดมาเป็น A12 Bionic ซึ่งจะเทียบเคียงกับทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่ 3 นั่นเองครับ ดังนั้นถ้าลังเลอยู่ว่าจะซื้อ iPad Air รุ่นที่ 3 ตอนนี้ หรือว่ารอดู iPad 8 ก่อนนะครับค่อยตัดสินใจ ผมก็แนะนำว่ารอดีกว่าครับให้ช่วงเดือนกันยายนนะครับกลางเดือนผ่านไปก่อน เรามารอดูกันว่า iPad รุ่นที่ 8 ถ้าออกมาใหม่นั้น จะมีการอัปเกรดสเปคยังไงบ้าง สมมุติว่า iPad 8 ออกมาแล้วนะครับประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะตรงนั้นเราค่อยๆมาเปรียบเทียบดูนะครับราคาเป็นอย่างไร แน่นอนครับว่าตัวราคานั้นจะถูกกว่า iPad Air รุ่นที่3 ก็ได้นะครับต่อมาครับในคำถามที่ถามว่า เราจะซื้อ iPad Air รุ่นที่3ตอนนี้เลยหรือเปล่า หรือว่าเราจะรอซื้อ iPad Air รุ่นที่ 4 ต้องบอกว่า iPad Air รุ่นที่ 4 นั้นมีข่าวเลยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับย้อนความไปคือ iPad Air รุ่นที่3เปิดตัวตอนมีนาคมปี 2019 ใช่ไหมครับนี่ก็ผ่านมาปีกว่าๆแล้วนะครับยังไม่มีการอัปเกรด ตอนแรกคิดว่า iPad Air รุ่นที่4จะมาช่วงเดือนมีนาคมนะฮะช่วงการเปิดตัวพร้อมๆกับ iPad Pro ปี 2020 แต่เราก็ได้เห็นไปแล้วว่ามันไร้วี่แววนะครับก็คือไม่ได้มีการอัปเกรด iPad Air มาจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ข่าวลือเรื่อง iPad รุ่นที่ 4 นั้น มีความเป็นไปได้น้อยที่ทาง Apple จะเปิดตัว iPad Air รุ่นที่ 4 ในปีนี้นะครับ หลาย ๆ สื่อก็วิเคราะห์กันมาว่า น่าจะเป็นสักประมาณช่วงมีนาของปี 2021 เลยนะครับ ก็เหมือนเว้นระยะห่างประมาณ 2 ปีเขาจะมีการอัปเกรด iPad Air ดังนั้นถ้าใครคิดว่าจะรอซื้อ iPad Air รุ่นที่ 4นะครับ น่าจะต้องรอนานนะครับ อาจจะไปถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวนะครับ ส่วนใครที่ห่วงว่าอยากจะซื้อ iPad Air รุ่นที่ 3 เพราะว่ามีโปรโมชั่น Back to School ที่จะสามารถซื้อ iPad Air แล้วมีของแถมเป็นหูฟัง AirPods ไร้สาย ยังไงซะในเดือนหน้าเราก็ยังมีโอกาสที่จะซื้อได้อยู่นะครับ เพราะว่าโปรโมชั่น Back to School นั้น จะสิ้นสุดในวันที่ 29 กันยายน 2020 นะครับ รอให้ iPad 8 ออกมาก่อนนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเปรียบเทียบกันว่า iPad รุ่นที่ 8 กับ iPad Air รุ่นที่ 3 นั้น ตัวไหนมันดีกว่ากันนะครับ เราจะซื้อตัวไหนที่มันคุ้มกว่า ถึงเวลานั้นเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่นำมาบอกกันในคลิปนี้ ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง i m o d Official ของพวกเรานะครับ หากมีความเคลื่อนไหวอื่นๆ เดี๋ยวทีมงาน i m o d จะมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง ผมต้อง i m o d ขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ